วัสดีค่ะ สำหรับบทเรียนเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้แล้วจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้เกิดขึ้นในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี โปรแกรมนี้สามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสอนด้วยแนวคิดเกมฟิเคชันได้เป็นอย่างดี เพราะมีองค์ประกอบของแนวคิดนี้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย มีกฎกติกา มีการแข่งขันหรือความร่วมมือ มีการกำหนดเวลาให้รางวัลสำหรับผู้ชนะ ด้วยการแสดงลำดับคะแนน 5 คนที่ได้สูงสุด ผู้สอนสามารถสะท้อนผลที่เกิดขึ้นให้กับผู้เรียนได้ปรับปรุง และสามารถใช้การสะสมคะแนนที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวผ่านการเรียนในแต่ละระดับได้ ท่านจะได้ทำความรู้จักโปรแกรม Kahoot รับรู้ประโยชน์และข้อจำกัด การลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Kahoot การสร้างคำถามด้วยโปรแกรม Kahoot ซึ่งมีทั้งแบบเลือกตอบ ลากตอบ และแบบสำรวจ จากนั้นก็จะเริ่มใช้งานโปรแกรม Kahoot และการดูรายงาน เรามาเริ่มเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะ